สวัสดีครับ พบกับรายการการสายวาร์ปเอพิโซดที่ 4 นะครับ ผมโดมี่สี่พยาเจ้าเก่าเจ้าประจำไม่มีเจ้าไหนอีกแล้ว ในย่านนี้ ย่านคอนสวรรค์นี่เองนะจ๊ะร้านนี้เราก็จะมาทำการ เออเรียกว่า พาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยว เที่ยวกันในย่านรัชดาและอโศกกันนะจ๊ะเราจะพาคุณไปเที่ยวกันเลย โดย โดยเราก็มีแผนดังนี้นะจ๊ะแผนนี้นะครับก็คือลำดับการเวลาตามเดินทางในวันที่7มิถุนายน พศ2563นะครับก็จะมี แผนการเดินทางดังนี้ก็คือหนึ่งตั้งแต่สิบโมงเช้าเนี่ยเราจะเดินทางนั่งรถเมล์สายหนึ่งเก้าเจ็ดเนี่ย วนซ้ายก็คือขึ้นจากตรงอะไรวะพากาโทนิพากาโทเนียไปแฟชั่นไอแลนด์โดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงลงแล้วก็ไปพักที่แฟชั่น ดื่มน้ำสิบห้านาทีแล้วรอรถเมล์สายต่อไป แล้วสิบโมงสี่สิบห้าเนี่ย เราก็นั่งรถเมล์สายยี่สิบหกลงที่อู่บางเขนตรงข้ามอู่นะไม่มีอู่ แล้วก็สิบเอ็ดโมงสี่ห้าแล้วก็นั่งรถไฟฟ้า BTS ที่ที่เขาฟรีฟรีตั้งแต่จากจากเออจากลาดสิบเอ็ดไปหมอไปหมอชิด แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นั่งหนึ่งสามหกมาลงตรงรัชดาสิบสี่เพื่อจะมาแวะร้านแฟนโดม เราเพราะว่าเราจะในร้านนี้เพื่อไป งาน c a แกรี่ในทีม My Engineer Not My Ending Ends นะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นประมาณเจ็ดโมงสามสิบห้าเราก็ถึงสถานีหมอชิดทำไมต้องขึ้นสถานีหมอชิดคนก็ถามว่าทำไมต้องหมอชิดเพราะว่าบางทีสายหนึ่งสามหกเนี่ย คนมันเยอะ เพราะว่าบางทีคนจากหมอชิดสองอ่ะจะขึ้นขึ้นขึ้นมา ขึ้นขึ้นมาจะเกือบจะเต็มคัน แล้วพอมาเจอมีเบิร์นเจอจตุจักรเนี่ย คนก็จะขึ้นอีก เพราะคันนี้เป็นสายที่เข้ารัชดา อย่างเงี้ย คนก็จะขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นมาเต็มเต็มเต็มไปหมด ก็เลยต้องรีบไปดัก ถ้าไปดักแบบใกล้ๆเช่น สถานีเลี่ยนว่าสุดท้ายของหนึ่งสามหกรู้สึกน่าจะเป็นวัดลงเลสตีวรนาค เงี้ย ไม่น่าทันแน่ เพราะคนขึ้นเยอะ เพื่อก็เลยต้องลงตรงหมอชิด แล้วเลยหลังจากไอ้ขึ้นตรงหมอชิดแล้วหลังจากนั้น เนี่ย พอถึงร้านแฟนโดมปุ๊บตอนเที่ยงห้านาทีเนี่ย เราก็เดินทางไปกินน้ำ กินชานม ไอ้นมสด แล้วก็เดินไปถ่ายรูปในงานเนี่ยในงานมาเอนจิเนียร์เนี่ย not not นเนี่ยมาเอนเนี่ยไปเรื่อยๆ ไปประมาณก็เออก็ประมาณสี่สิบนาที ไอประมาณสามสิบห้านาทีโดยประมาณนะประมาณครับแล้วหลังนั้นก็เดินไปเซเว่นไปซื้อของ นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เดินทางไปซื้อไปไหว้ท่านสามพระวิกเนศที่แยกห้วยขวางหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปขึ้นรถเมล์ต่อก็คือขึ้นสายหนึ่งสามหกคันที่สองไปโรงมอสว เพื่อจะไปงานของดีเจโซเซฟตามที่นัดกับทีมงานไว้ หลังจากนั้นเราก็เนี่ย พอถึงมอสวเราจะเดินไปนิดนึงเพราะว่าป้ายรถเมล์ของหนึ่งสามหกเนี่ย มันต้องเดินมาหน่อย มันจะมีมันจะมีป้ายแรกป้ายแรกกับป้ายที่สองถ้าฝั่งที่มาจากทางรัชดาเนี่ยจะมีสองป้าย ป้ายแรกปสองจะไปสองไม่รู้ป้ายอะไร มาแล้วมันไม่มีป้ายตรงตึกแกมมี่แน่นอน มันจะมีป้ายตรงมสวปุ๊บเราก็ลงมสวแล้วเราก็เดินไปตึกแกมมี่แล้วก็ไปรอตามที่ดีเจโซเซฟนัดไว้แต่ระหว่างนั้น ผมก็ไปเดินถ่ายรูป เพื่อไปถามพอร์ตโฟลิโอเดินนั่นเดินนี่เรืนรอบตึก เดินนั่นเดินนี่ไปประมาณก็รอประมาณชั่วโมงครึ่งน่ะแล้วหลังจากนั้นผมก็รอรอรอรอดีเจแล้วก็รอทางทีมงานนัดอะไรนั่นนี่มานัดสารพัดพิษ มา รอไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะ ก็จะประมาณ ครึ่งชั่วโมงหรือช่วงเกือบสี่สิบห้านาทีตามที่เขียนเอาไว้เนี่ย อันนี้คือกะแบบอย่างเป็นทางการนะในเวลางนี้ เพราะว่า มันจะมีประมาณประมาณสามโมงครึ่งเขามาแล้วเขาก็เข้าตึกไป แล้วก็ออกมาประมาณสี่สิบห้าออกไปเคลียร์คงเคลียร์ของแป๊บหนึ่งดีเจโทเซก็มา แล้วก็หลังจากนั้นก็พอมาถึงงานปุ๊บ ทางทีมงานก็พาไปร้านมิตรพาไปฝั่งนี้อมิตทาวโศกเพื่อพบปะและพูดคุยและขอลายเซ็น และถ่ายรูปตามลำดับพิธีการต่อไป ก็ระหว่างนั้นแอดมินพี่จีเนาะอะไรอย่างนี้นะ ก็คุยกันไปแล้วก็คือมันมีหลายแอดมินมากอะ่ะ แล้วบางทีก็ เราก็ไม่รู้นะล่าหน้า แต่ละคนไม่โชว์หน้าเอาหน้าของดีเจมา บางทีเราก็ เฮ้ยจริงจริงไงวะแล้วตอนพอไปถึงก็คือแบบตกใจอูตาเถนทะลกแน็กมาก คือผมเป็นผู้ชายคนเดียวที่ไปงานนี้ไม่มีผู้ชายคนอื่นไปเลยเว้ยคือว่าง่าย มันไม่ไม่คือเป็นข้อดีก็มีแต่ข้อเสียก็ย่อมมีเช่นกันคือเหงาแค่นั้นแหละถ่ายรูปคุยงานไปชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งไปส่ง พี่เจเซก็สิบหกนาฬิกาห้าสิบนาที เสร็จงานแล้วก็เดินทางต่อ ก็คือไปส่งเขานั่นนี่เขาเรียบร้อย แล้วก็เดินทางต่อก็คือเดินเข้ามอสวแล้วเราก็ขึ้นรถเดินทางไปเพชรบุรีเดินทางไปถนนเพชรบุรีเพชรบุรี โดยนั่งรถเมล์สาย 58 ซึ่งลารอนานมากเอาะ58 เพื่อไปลงที่มินบุรีแล้วไปต่อ197เพื่อกลับบ้านอีกทีหนึ่งไปถึงตรงมินบุรีประมาณ 6 โมงโมงประมาณนะรอรถเมล์อีก 40 นาทีตอนแรกอะ่ะ ผมมาถึงก่อนหกโมงนิดๆ แล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยรถเมล์ต้องออกแน่ๆเลย โอ้โหต้องยืนยืนไปประมาณยี่สิบนาทียืนไม่ไหวต้องนั่ง อ่ะ แล้วก็ยืนต่อนั่งแล้วก็ยืน นั่งแล้วก็ยืนจนประมาณสิบแปดนาฬิกาสี่สิบรถเมล์สายหนึ่งเก้าเจ็ดก็มา แล้วนั่งวนซ้ายนะจ๊ะแล้วก็ไปลงที่หมู่บ้านพกพาทาโกเนีย เพื่อกลับบ้านพอถึงไปถึงบ้านประมาณทุ่มห้านาที แล้วถึงหมู่บ้านพาพาพาโกเนีย แล้วก็กลับเข้าบ้านจบภารกิจ เงยในเวลานั้นก็คือแบบมันเหนื่อยมาก เพราะออกถึงแม้ออกออกสายนิดนิดแต่ก็เหมือนแบบ ก็เกือบกลับกันไม่ทันนะเพราะวันอาทิตย์ รถน้อยเอยรถมีมันน้อยก็เลยปัญหาใหญ่ก็คือรดปัญหาเรื่องรถเมย์ไม่มี เวลาจะเดินทางวันอาทิตย์ ก็วางแผนกันดีๆว่าไปยังไงให้สะดวกที่สุดนะจ๊ะ เตือนไว้ คือพยายามอย่าให้มันผิดแผนมาก เพราะว่า บางทีเนี่ย รถมีมันไม่ไม่รอนะ หมดแล้วหมดเลย ยังวันอาทิตย์โล่งวันที่โล่งมากนะจ๊ะงานเดี๋ยวเราจะไปดู ภาพงานงานต่างๆ งานทั้งงานของงานทั้งงานไมเอนจ e เนียร์นอตน n ดเอ็นกับงานีเจโซเซฟเป็นลำดับต่อไป นะจ๊ะเชิญชมกันเลย จากเราเดินไปดูร้านแฟนโดมเรียบร้อยนะครับ เดินดูรอบร้านแล้วเรียบร้อยนะครับ เราก็เดินทางไปไหว้พ่านพระพิคเนตที่สี่แยกข้วยขวานะครับเพื่อเอาเลิกเอาชัยกันด้านการเรียนการศึกษานะครับ หลังจากนั้นเราก็พอเราไหว้ท่านพระพิคเนตเสร็จแล้วนะครับ เราก็เตรียมเดินทางไปตึกกรมี่ต่อ โดยเราก็เดินข้ามถนน แล้วก็เตรียมแล้วก็นั่งหนึ่งสายหนึ่งสามหกคันที่สองต่อไปนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะไป งานของพี่โซเซฟกัน แล้วคลิปต่อไปก็เป็นงานของพี่โซเซฟนะจ๊ะท่านผู้ชมเชิญไปชมกันเลยชิวมาก เอออะไรวะ ลืมช่อง อะไรวะเอาเฮ้ยเราทำจริงปะเนี่ยจริงโดมี่สีพยาเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไร เป็นก็แบบทำรายการแบบมีทั้งรถเมย์มีทั้งรายการแบบ รีแอคบ้าง มีรายการนั้นบ้าง รีแอคบ้างทำทำผสมกันไปอย่างเงี้ยครับทำทุกรายการเพื่อที่ทำไหวสู้้ไอ้ทำเลยทำเลยดีดี ทำแล้วอ้า่าโอเค เอาตรงไหนบ้างตรงไหนเอ่ย ตรงนี้เลย ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ในหน้า ชื่ออะไรครับโดมี่ครับโดมี่ D O M E ก่อนแอแล้วก็ M I E อ๋อ D O M E M I E โอเคชื่อชื่อย่อชื่อย่อถ้าชื่อ เต็มชื่อชื่อเต็มยาวไปนี่นี่ยังยังเต็มอยูเหรอ ก็ชื่อช่องผมคือชื่อในวงการเฮ้ยเรามีชื่อวงการด้วยป่ะเนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สรุปค่าจ้จ่ายในการเดินทางไปงานนี้นะครับ ก็จะมี 1 ค่ารถทั้งหมด ก็คือมีสาย1972 คันปะ ไปกับคันละ 8 บาท รวมเป็นทั้งหมด 16 บาท แล้วก็จะมีสาย26 1 คันราคา8บาทจากแฟชั่นไปวัดไอไปบางเขน แล้วก็มีรถไฟฟ้าจาก BTS ฟรีตรงรับเอ็ดจนถึงหมอชิดนะครับ แล้วก็ สายหนึ่งสามหกอีกสองคัน คันแรกไปลงที่รัชดาแปดบาทและคันที่สองก็ขึ้นตรงรัชดาอีกแปดบาท ไปแกมมี่อีกแปดบาทรวมเป็นทั้งหมดสิบหกบาทนะครับและสายสุดท้ายก็คือสายห้าแปดนะครับก็คือนั่งจากตรงมสว ไปลงตลาดมีนบุรีอีกแปดอีกสิบบาทนะครับรวมเป็นทั้งหมดห้าสิบบาทนะครับสองก็คือค่ากินค่ากินค่าใช้ ก็จะมีนมหนึ่งนมสดที่ร้าน 60 บาทสองเซเว่นอีเลเว่นอีก 52 บาทรวมเป็นทั้งหมด112 บาท สรุปหน้ารวมทั้งข้อ 1 และข้อ 2 เป็นทั้งเงินทั้งสิ้นทั้งหมด 162 บาทนะครับ ขอขอบคุณครับพบกับผมโดมี่สีปยาได้ใหม่ในคลิปต่อต่อไปนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ ขอบคุณมากครับที่ ติดตามชมคลิปนี้นะครับ m